เสียงคองเครื่อะเสือสว่างได้รักกายเป็นอดีตเมื่อรอยนักเรียนต้องแพ้หัวใจรักแล้วมาไกลเธอมีรักไหมหัวใจพี่ ับก็สายลเจ็บแน่เรนี้กลับลีกลีกลีกลับมาจากที่ไร้คนเหอาใจลาลา จะฝือย่างของเธอสะสว่างได้รักกายเป็นอดีตมารอยน้ำลีต้องแพ้หัวใจ รักแล้วมาไกลเธอมีรักใหม่นะหัวใจ แม้ก็อยู่ในสุลับตาของพี่น้องว่าน้องพี่รักชายอื่นทัวตัวพี่พี่ไม่รู้แต่ว่าหัวใจมาลนเสียวสาวๆต่างหลายล้านต้องการคนเดียวรักผู้หญิงแล้วก็มี มาแย่งของผมเป็นคนเดียว ผมรักผมก็หัวใครคนละผมก็คิด ผมรักเท่าชีวิต และไม่ได้คิดเชิญใครของเดียว ใจน้องนะสำคัญเราเริ่มจะบันและเป็นเสียวเสียวและคิดออกไปและใจเสียเสียวมันมีที่เกี่ยวอยู่ในสูอะไรระทึกเสียพ It's a thing. na not na ประชาสัมพันธ์สักนิดก็แล้วกันนะท่านใดที่ทำสร้อยพระนะฮะหล่นนะครับตัวดูทุกท่านด้วยกันฮะสร้อยพระนะครับของใครนะฮะคุณด้วยกันแล้วกันนะฮะต่อเนื่องเลยแล้วกันในชนีนะจ๊ะในช่วงดีเจแล้วกันช่วงนี้ดนุ่มโซ่สาวโซส่งเสียงหน่จ้า นกับพวกเราสองนสวรรค์และการเปลี่ยนบรรยากาศด้วยละกันเอาใจวิรุณด้านหน้าช่วงนี้นะครับผมนุ่มโซองซิ